in different countries The world Kinsendera can refer to the celebration or uh, to the girl No the celebration may differ in the different countries the world the word Kinsendera can refer to the celebration or to the girl This birthday is special because it's celebration that the girl is not a child anymore. เขาพูดภาษาสเปนเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเป็นปีที่พิเศษที่จะบอกบอกว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่เด็กต่อไปแล้วนะ is not a child anymore ไม่ใช่เด็กต่อไปแล้ว and has become a woman กลายเป็นผู้หญิงอ่ากลายเป็นหญิงกลายเป็นแบบพวกนี้วุฒิภาวะ it is very fun day for many young girls สำคัญเป็นวันสำคัญมากสำหรับเด็กผู้หญิงหลายคนเลย a day they dream about for a very long time there is a lot of preparation before the k i n s h a l a celebration มีการเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่ประการใช่ไหมคะก่อนที่เราจะถึงฉลองอโฆษณาค่ะสำหรับจุดนี้ก็จะเป็นจุด co-working space นะคะเป็นพื้นที่สำหรับชุมชนที่สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกันในการเรียนรู้หรือว่ารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกันนะคะ จุดนี้ก็จะเป็นจุด co-working space สำหรับภาษาอังกฤษนะคะสำหรับชุมชนที่สนใจอยากจะเรียนภาษาอังกฤษนะคะ ก็สามารถ เข้ามาใช้แลกเปลี่ยนความรู้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ การการที่ชุมชนได้เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกันนะคะ ก็จะเป็นโอกาสหรือเป็นจุดดีที่ว่าแต่ละคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะข้อด้อยข้อเด่นของแต่ละคนที่มีก็จะได้มีโอกาสมาแชร์กัน แล้วก็ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะห้าแก่กว่าเพราะว่าเขาต้องให้ birthday girl เนี่ยสำคัญที่สุดใช่ไหมคะ The dress for the girls must be in the same color and style ยังไงคะสไตล์คัลเลอร์ต้องเหมือนกันหมดเลยทั้ง14 คนนะคะแต่ห้ามเหมือนกับเจ้าของวันเกิด สั่งเค้กก้อนใหญ่เหมือนแบบเป็นเบดดี้เค้กเลย sometimes the good uh, godparents pay for that uh, pay for it นะคะ godparents ก็คือพ่อคุณธรรมแม่คุณธรรมบางทีเขาก็เป็นคนจ่ายค่าเค้กให้ ใช่ไหมคะ effort แปลว่าความสามารถในการจ่ายได้ยกตัวอย่างเช่น on that iPhone 7 is too expensive RT effort แปลว่าความพยายามแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นคำว่า effort เป็นคำ effort เป็นคำนามนะคะ effort you put so much effort to take an extra class อย่างเงี้ยเป็นต้นคือแบบเราใช้ความพยายามเพิ่มพิเศษ ในการมาเรียนพิเศษวันนี้ แต่ถ้าคำว่า effort effort นี่เป็น verb นะ เป็น verb เนี่อ I don't have an effort uh, I see at a f f o r d buying an, an, an new iPhone ฉันสามารถไม่ไม่ไม่มีความสามารถจะจ่ายได้ค่ะ นอกเหนือจาก co-working space เนี่ยนะคะ จะเป็นจุดเรียนรู้ร่วมกันของของคนในชุมชนแล้วนะคะในอนาคตก็อยากจะต่อยอดให้เป็นสถานที่ที่แต่ละคนเข้ามานะคะมีเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันในในการทำธุรกิจหรือการสานต่องานของตัวเอง อาจจะเป็นจุดที่ทุกคนมาแลกเปลี่ยนแล้วได้คอนเน็ชันใหม่ๆนะคะ ี้ก็จะเป็นศูนย์กลางคล้ายๆ เป็นจุดนัดพบของคนที่มีสาขาวิชาชีพที่หลากหลายนะคะ มาแชร์ไอเดียแล้วก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กันในบางส่วนที่ทำงานร่วมกันได้นะคะแล้วอาจจะไปส่งเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้ชุมชนของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ